สื่อพื้นฐานที่ใช้เป็นสื่อทางทัศนะ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย โดยมากจะเป็นสื่อประเภทวัสดุที่ถ่ายทอดเนื้อหาได้ในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ สื่อพื้นฐานประเภทแรกก็คือ ภาพกราฟิกค่ะ การใช้ภาพเป็นสื่อการสอนมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช 1592ถึง1670 ค่ะ โดยคอมเมนเนอรสนะคะ ซึ่งเห็นความสำคัญของภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายคำสอน จึงได้แต่งบทเรียนประกอบภาพเล่มแรกขึ้น โดยใช้ชื่อว่า The Orbis Pictures หรือโลกแห่งรูปภาพค่ะเพื่อเป็นหนังสือสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาละตินและวิทยาศาสตร์ โดยภาพหนึ่งภาพจะใช้กับบทเรียนบทหนึ่งโดยเฉพาะนะคะ เนื้อหาในหนังสือก็เป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้า โลก อากาศ ต้นไม้ มนุษย์ เป็นต้น ภาพที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพระบายสี ซึ่งโดยรวมแล้วจะเรียกกันว่าภาพกราฟิก ซึ่งเป็นภาพที่มีผู้สอนนะคะเป็นผู้ผลิตได้ด้วยการถ่ายภาพหรือวาดด้วยตนเอง หรือการนำมาจากแหล่งอื่น ๆ การใช้ภาพกราฟิกตามหลักการรับรู้ทางทัศนะ ผู้สอนคงคำนึงถึงหลักการใช้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความเหมือนจริงของภาพ ลักษณะการดูภาพ และการออกแบบภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน เป็นต้นค่ะ เริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะ ความเหมือนจริงของภาพค่ะ ภาพที่ใช้เครื่องฉายและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายนั้น มีความแตกต่างกันหลายด้านนะคะ เช่นขนาดส่วนประกอบ ความคมชัด สีและแสง ความแตกต่างเหล่านี้เราเรียกกันว่าระดับความเหมือนจริง หรือ degree of realism ค่ะ ซึ่งตามปกติแล้วคนเรามักจะคิดว่า การจะสื่อความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ควรจะต้องใช้รูปภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุด เพราะถ้าภาพนั้นยิ่งมองดูเหมือนจริงมากเท่าไหร่ ย่อมสื่อความหมายได้ใกล้เคียงกับของจริงมากขึ้นเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ความเหมือนจริงมากที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่อาจไม่จำเป็นนัก เพราะมีการวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า บางครั้งการสื่อความหมายโดยใช้ภาพลายเส้นทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าภาพเหมือนจริงค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ภาพประเภทใดกับผู้เรียนในระดับใด หรืออาจเป็นไปได้ว่า การเสนอสิ่งที่เป็นจริงมากเกินไป อาจทำให้ผู้ดู ไม่สามารถสื่อความหมายหรือเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้เสมอไปนั่นเองค่ะสำหรับเด็กเล็ก ๆ ที่เพิ่มเริ่มมีประสบการณ์ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาเป็นครั้งแรกแล้ว ถ้าเด็กได้เห็นรายละเอียดมากๆ ในภาพที่เหมือนจริงโดยที่รายละเอียดบางอย่าง อาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน รือเป็นภาพที่มีรายละเอียดมากจนเกินไป จะทำให้เด็กไข้เขวได้ค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ถ้าวัตถุประสงค์หัวข้อการวาดภาพ ในวิชาศิลปะกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนสามารถวาดภาพถ่ายทอดโครงร่างของดอกไม้ออกมาเป็นภาพวาดได้ เมื่อวัตถุประสงค์กำหนดแบบนี้ คิดว่าภาพที่ผู้สอนควรนำมาเป็นตัวอย่างการวาดภาพควรเป็นภาพลักษณะใดคะ คิดออกกันหรือยังคะ เก่งมากค่ะ เชื่อว่าทุกคนต้องทราบอย่างแน่นอน ก่อนอื่นเราต้องดูว่าผู้เรียนมีทักษะการวาดภาพมาก่อนหรือไม่ ถ้าไม่มีการฝึกวาดโดยใช้สื่อจริงเป็นแบบในการวาด ก็จะยากต่อการถ่ายทอดโครงร่าง เพราะเด็กจะเห็นรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนนักสำหรับการฝึกวาดในตอนแรกนะคะ โดยเราควรเริ่มที่การให้ดูภาพที่แสดงเฉพาะลายเส้นก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการกวนของสิ่งอื่น เพราะเรากำลังเรียนรู้เรื่องการวาดโครงร่างของดอกไม้ เราเน้นการวาดแสดงเส้นที่อยู่บนตัววัตถุค่ะ แต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องแสงเงา เราก็ให้ใช้ภาพที่แสดงแสงเงาที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตแสงเงาค่ะ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้พื้นฐานจนรู้หลักในการมองค่อยให้พวกเขาใช้แบบจริงๆ เพื่อฝึกทักษะการมองจากของจริงค่ะ ดังนั้น การเลือกภาพไม่ใช่เลือกแต่เฉพาะภาพที่เหมือนจริงไปทั้งหมด ต้องดูความเหมาะสมของการเรียนรู้ ที่จะเกิดกับการมองของผู้เรียนด้วยนะคะ พื้นฐานการเรียนรู้ทางทัศนะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าความเหมือนจริงของภาพ ก็คือลักษณะของการดูภาพค่ะ จากงานวิจัยพบว่า ไม่ว่าคนเราจะมองดูสิ่งใด เราจะมองเห็นและจดจำได้ในสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งแรก จึงส่งผลให้เกิดการศึกษาถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของตา ซึ่งพบว่า ถ้าแบ่งภาพตามแนวยาวและแนวตั้งออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน และให้เส้นที่แบ่งนั้นตัดกัน เราจะเรียกวิธีการนี้ว่า กฎ 3 ส่วน หรือ rule of thirds ค่ะ ซึ่งจากการศึกษานี้ พบว่าผู้ดูส่วนใหญ่จะดูมุมบนซ้ายของภาพเป็นอันดับแรก และจุดที่คนมองดู จะอยู่ตรงจุดตัดของ rule of thirds นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษานี้ ในการวางจุดสำคัญของเนื้อหาไว้บนจุดที่ดึงดูดสายตาของผู้เรียน แต่ไม่ได้หมายความว่าจุดสำคัญจะอยู่ตรงเนื้อที่ด้านบนซ้ายของภาพเสมอไปนะคะ เพราะหากมีความจำเป็น จะต้องใช้เนื้อหาสำคัญอยู่ที่ตรงส่วนอื่นของภาพ ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ แต่จะต้องใช้สีและการจัดองค์ประกอบในส่วนนั้นให้เด่นสะดุดตา เพื่อดึงดูดสายตาผู้ดูไปส่วนนั้นเป็นอันดับแรกค่ะ ลักษณะการดูภาพที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การเน้นจุดสนใจบนภาพนะคะ เมื่อเรามองภาพ เราจะมองไปยังจุดที่เด่นที่สุด หรือจุดที่น่าสนใจที่สุดในภาพ และลดหลั่นความสนใจลงมาตามลำดับ เช่น มองจุดสว่างก่อนจุดที่มืด มองขนาดใหญ่ก่อนขนาดเล็ก หรือจุดที่ชัดก่อนจุดที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เวลาที่เราต้องการสร้างภาพขึ้นมา เราควรสร้างจุดเด่นให้ภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยค่ะ แล้วลองมาดูตัวอย่างการใช้กด3ส่วน และเน้นจุดสนใจบนภาพกันนะคะ ภาพแรกนี้คิดว่าจุดสนใจของภาพอยู่ตรงจุดไหนกันคะ ให้เวลาคิดค่ะ คิดเหมือนกันไหมคะ จุดสนใจของภาพนี้คืออะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะ พระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้านั่นเอง นอกจากนี้ภาพนี้ยังตรงกับกด3ส่วนอีกด้วยนะคะ เก่งมากค่ะ เราลองไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ภาพ ของการจัดงานภาพนี้ คิดว่าจุดเด่นของภาพอยู่ตรงไหนกันคะไม่ยากเลย ลองดูดีๆนะคะ เฉลยก็คือ มุมบนขวานั่นเองค่ะ เก่งมากเลยค่ะ มาลองดูกันอีกสักข้อดีไหมคะไปดูกันเลยค่ะ ภาพวาดใบไม้ภาพนี้นะคะ คิดว่ามีจุดเด่นอยู่ตรงไหนคะและตรงกับกฎ rule of thirds อย่างไรคะลองใช้ประสบการณ์จากภาพที่ผ่านมา หาคำตอบให้ภาพนี้ดูกันนะคะ เก่งมาก ๆ ค่ะ น่าจะตอบกันถูกต้องนะคะ ภาพนี้จุดสนใจก็คือ ใบไม้ใบที่อยู่หน้าสุด ที่ใหญ่ที่สุดด้วย และยังตรงกับกฎ rule of thirds ด้วยค่ะ เราสามารถที่จะฝึกฝนการดูภาพและนำความรู้และทักษะการดูภาพ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกันได้นะคะ มาถึงข้อควรคำนึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ก็คือการออกแบบภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์ การจะสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแปลความหมาย และสร้างเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดความคิดนั้น สื่อการสอนนี่ก็สำคัญนะคะ ก็คือที่สำคัญมากคือภาพค่ะ ภาพที่จะใช้ประกอบการสอน ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน หรือวาดภาพภาพลายเส้นก็ตาม ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะ าพที่หามาจากวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นภาพจากนิตยสารภาพโปสเตอร์ บางครั้งภาพก็อาจจะไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์นัก ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องวาดหรือถ่ายภาพขึ้นใช้เอง โดยจำเป็นต้องมีการวาดเขาโครงในการออกแบบภาพ แต่ละภาพเสียก่อนนะคะ เพื่อให้ได้ภาพที่มีลักษณะที่ดีและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะ ดังนั้นก่อนการออกแบบภาพประกอบการสอน จึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึง ดังต่อไปนี้ค่ะ การจัดองค์ประกอบที่ดี การจัดองค์ประกอบที่ดี มีการจัด ตำแหน่งและวางทิศทางของเส้นต่างๆ เพื่อให้ภาพ มี ความสมดุล มีการให้สี แสงและเงาที่ดี มีจุดสนใจอยู่ภายในภาพ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางภาพ แต่ในบางครั้งภาพบางภาพอาจไม่มีจุดสนใจ เช่นภาพฝูงชน หรือภาพที่มีรูปทรงเลขาคณิต เราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะ ภาพนี้แสดงความเป็นเอกภาพ เพราะมีการเคลื่อนที่ของจุดไปยังตำแหน่งเดียวกัน และด้วยรูปร่างที่เป็นวงกลมเหมือนกันที่มีจุดเล็กๆ ด้านนอก มีจุดขนาดใหญ่บริเวณใจกลาง เกิดความเป็นกลุ่มก้อนที่มีสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จึงเกิดความเป็นเอกภาพ ลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ เส้นเฉียงที่พุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีลักษณะเป็นสีดำ และมีลักษณะของเส้นที่มีความตรง มีพื้นผิวเรียบ คล้ายๆกัน มีความต่างบ้างเล็กน้อย ตรงที่บางเส้นมีความหนากว่าเส้นอื่น เป็นจุดที่ทำให้เกิดจุดเด่นในภาพ เราสามารถสร้างภาพให้เกิดเอกภาพได้ด้วยการใช้จังหวะและการซ้ำที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องในภาพทำให้เส้นที่เห็นคล้ายพุ่งตกลงมา สื่อความได้ชัดเจน ภาพที่ดีควรสื่อความได้ชัดเจน โดยต้องมีการจำกัดสิ่งที่จะเน้นว่าคืออะไร เพื่อผู้ดูจะได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง อย่างเช่นภาพตัวอย่างนี้ ที่เมื่อดูก็ทราบได้โดยทันทีนะคะ ว่าเด็กๆกำลังมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างมีความสุข มีสีที่เห็นได้จริงจัง ภาพควรมีสีที่เห็นได้จริงจัง สีที่ใช้ในภาพโดยทั่วไป โดยเฉพาะภาพสำหรับเด็กควรเป็นสีที่ตรงกับความเป็นจริง และเป็นสีธรรมชาติ มีความตัดกันและคมชัด ภาพควรมีความตัดกันและคมชัด ภาพที่มีการจัดองค์ประกอบดี มีการเน้นส่วนสำคัญอย่างเด่นชัด และมีการให้สีแสงและเงาคมชัดทำให้ภาพนั้นแลดูน่าสนใจ มากกว่าภาพที่ไม่มีการเน้นของส่วนสำคัญ หรือไม่มีความตัดกัน ซึ่งจะทำให้ภาพนั้น มองดูแบนและไม่น่าสนใจ นอกเหนือจากเรื่องของภาพประกอบการสอนแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ เรื่องสื่อที่เป็นของจริงและสื่อที่เป็นของจำลองค่ะ การนำของจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้ ผ่านการสัมผัส การดมกลิ่นการรสนะคะแล้วก็เสียงด้วย เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ แต่หากสิ่งที่นำมาใช้ประกอบบทเรียน เป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ หายาก หรือไม่สามารถนำของจริงมาให้ดูได้แล้วจำเป็นจะต้องใช้ของจำลอง ที่มีขนาดย่อส่วนหรือแบบจำลอง3มิติมาให้ดูแทนค่ะ เช่นลูกโลกนะคะ หรือโครงสร้างกระดูกร่างกายมนุษย์ เป็นต้นค่ะ ส่วนของสิ่งพิมพ์นั้น เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมานานนับศตวรรษแล้วค่ะเป็นสื่อที่ประกอบด้วยข้อความและภาพที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์ แทนคำบรรยายการสอนของครูค่ะ แต่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและการนำเสนอ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนนะคะ สิ่งสุดท้ายของพื้นฐานการเรียนรู้ทางทัศนะที่เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ผ่านมาก็คือ สื่อเพื่อการนำเสนอค่ะ สื่อเพื่อการนำเสนอในที่นี้หมายถึงสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถเห็นได้ทั่วถึงกันค่ะ ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบของสื่อเพื่อการนำเสนอจึงได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ของผู้เรียนตัวอย่างเช่น PowerPoint ในอดีตนะคะ ตอนนี้เราก็มี p r e z i v o g i Google Site เป็นต้น สื่อเหล่านี้สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพ ทั้งเป็นเรื่องราว และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยค่ะ พื้นฐานที่สำคัญเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอน สามารถเลือกพิจารณาภาพ หรือแม้แต่สร้างภาพขึ้นใช้เอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้สอน และยังส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วยค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก่อนสร้างสื่อครั้งต่อไป อย่าลืมนำพื้นฐานการรู้ทางทัศนะ มาเป็นตัวช่วยในการออกแบบสื่อครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ